รบในสารวัตรสารวัตรอย่ากุนอย่ากุนรบสารวัตรสารวัตรอย่ากุนอย่ากุนรบสารวัตรเอ้ยสารวัตรเอ้ยเอ้ยสารวัตรเป็นที่สารวัตรเฮ้ยบุคคลในรบในสารวัตรเป็นที่สารวัตรเฮ้ยบุคคลในรบในสารวัตรสารวัตรอย่ากุนอย่ากุนรบสารวัตรสารวัตรอย่ากุนอย่ากุนรบสารวัตรเอ้ยสารวัตรเอ้ย เปสารวันจะติดวันเดินเขาไบุกบันเอ้ยเราเป็นสารวัน สารวันเลือกได้เลือกได้เราสารวันสารวันเลือกได้เลือกได้เราสารวันเอ้ยสารวันเอ้ยเอ้ยสารวันจะติดพระวันเอ้ยเฮ้ยบุกบันเอ้ยเราเป็นสารวันจะติดพระวันเอ้ยเฮ้ยบุกบันเอ้ยเราเป็นสารวันสารวันอย่างคุณอย่างคุณเราสารวันสารวันอย่างคุณอย่างคุณเราสารวันเอ้ยสารวันเอ้ย Put your foot, put your foot.